มีการเปิดเผยงานวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มและมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ครับ เกี่ยวกับการวิจัยรังไข่และสเปิร์มจนสามารถให้คำตอบได้ว่า สิ่งที่พวกเราเคยเข้าใจกันเกี่ยวกับการปฏิสนธิว่าเราเป็นสเปิร์มที่มีความแข็งแกร่งที่สุดจนสามารถว่ายน้ำชนะสเปิร์มอีก 4 ล้านตัว เพื่อที่เข้าไปปฏิสนธิกับรังไข่ได้นั้น เป็นความเข้าใจที่ผิดครับ แล้วนะครับสเปิร์มที่สามารถเข้าไปปฏิสนธิได้กับรังไข่นั้น เป็นสเปิร์มที่ถูกรังไข่เป็นผู้เลือกแล้ว เท่านั้นครับไม่ใช่สเปิร์มที่แข็งแกร่งที่สุด ฉะนั้น การเกิดของพวกเราเนี่ยที่เราเข้าใจกันว่า เราเป็นสเปิร์มที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วสามารถที่ปฏิสนธิได้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดครับมีการเปิดเผยงานวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มและมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ครับว่าด้วยเรื่องของการปฏิสนธิที่คนเราเข้าใจกันว่าเราเป็นสเปิร์มที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถว่ายชนะสเปิร์มอีก 4 ล้านตัวเพื่อ อไปปฏิสนธิกับรังไข่ได้นั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดครับโดยศาสตราจารย์จอห์นฟิตแพทริกครับและศาสตราจารย์แดเนียลบริสันได้ทำการวิจัยพบว่ารังไข่จะปล่อยสารชื่อรีโมแอตติแทนเพื่อให้สเปิร์มได้เดินทางถูกต้องนั่นเองครับ โดยพวกเขานะครับยังกล่าวเสริมกันอีกว่าการวิจัยเกี่ยวกับรังไข่และสเปิร์มนั้นมีผลต่อการรักษาภาวะเจริญพันธุ์และในที่สุดจะสามารถช่วยให้สาเหตุของภาวะมีบุตรยากที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับ แต่สุดท้ายแล้วนะครับผมอาจารย์โอมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเรา ฮะจะเป็นสเปิร์มที่ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุด จนสามารถที่จะเข้าไปหรือว่ายน้ำชนะสเปิร์มอีก 4 ล้านตัวเพื่อไปปฏิสนธิกับรังไข่ได้เนี่ย แต่เรานะครับก็ยังเป็นสเปิร์มที่ได้รับเลือกจากรังไข่เว้ยสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ใช่สเปิร์มที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ เราเป็นสเปิร์มที่ดวงดีที่สุดครับผมฉะนั้นไม่ต้องเสียใจไปนะฮะถ้าพวกเราคิดว่าเราไม่ได้แข็งแกร่งแต่สุดท้ายแล้ว เราก็สามารถอาศัยดวงจนสามารถมาเกิดได้เว้ยสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วย ยถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆ ความรู้สั้นๆ แต่รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่รับชมคลิปนี้นะครับสามารถที่จะเอาข้อมูลจากในคลิปนี้นะฮะเพื่อที่จะไปคุยกับเพื่อนได้เลย โดยที่บอกว่าเฮ้ยรู้เปล่าว่าเราเกิดมาไม่ใช่สเปิร์มที่แข็งแกร่งที่สุดเว้ยแต่เป็นสเปิร์มที่โชคดีที่สุดต่างหากก่อนจากกันไปครับผมก็อยากฝากเพื่อนๆ หน่อยนะครับสำหรับการกด Subscribe กดปุ่มกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์โอมสำหรับการทำคลิปต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์โอมก็ต้องขอตัว ตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คราวหน้า สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ